สำหรับคำสรรพนามเอกพจน์คำว่าฉันในภาษาอินโดนีเซียมีให้ใช้สองตัวคือ saya เป็นทางการ และคำว่า aku ใช้เมื่อมีความสนิทสนมคำว่าคุณในภาษาอินโดนีเซียมีให้สองตัว เช่นเดียวกันคือ anda เป็นทางการคำว่าเธอในความหมายของบุรุษที่สองเอกพจน์ ในภาษาอินโดนีเซียคือ kamu ใช้เมื่อมีความสนิทสนมคำว่าเขาผู้ชายและเขาผู้หญิงภาษาอินโดนีเซียคือ เดียสำหรับคำสรรพนามพหูพจน์คำว่าเราในภาษาอินโดนีเซียมีให้เลือกใช้สองตัวคือ kita ใช้เมื่อรวมผู้ฟัง และคำว่า kami ใช้เมื่อไม่รวมผู้ฟังคำว่าคุณพหูพจน์ภาษาอินโดนีเซียคือ Anda sekalian คำว่าพวกเขาและพวกหล่อนภาษาอินโดนีเซียคือ mereka